ในหัวข้อเกี่ยวกับอุดมการณ์ของสมเพรจสวนที่เผยแพร่ต่อสู่เยาวชนในมุมมองอีกมุมมองหนึ่ง วันนี้เราจะคุยกันมุมมองของสตรีนะครับ เราได้เรียนเชิญคุณประนอมทิวพันธ์ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัคร รักษาดินแดน จังหวัดพิษณุโลก เป้าหมายสำคัญของการที่จะศึกษาในวันนี้ หรือสัมภาษณ์และพูดคุยกับท่านในวันนี้คือ อุดมการและพิธานของสมเด็จพระเรศวรเนี่ยจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การเผยแพร่ให้เยาวชนคนทั่วไปผ่านกิจกรรมของสมาคมอย่างไรอย่างนั้นขอสวัสดีครับท่านนายกนะครับก็ทางสมาคมสตรีาสาสมัครรักษาดินแดนเนี่ยนะคะเราได้เล็งเห็นว่าประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ของเราเนี่ยได้มีตัวอย่างสตรีไทยโดยพระ สุริโยไทยท่านก็ได้แสดงให้เห็นว่าท่านมีความสามารถเกี่ยวกับการสู้รบท่านรักษาบ้านเมือง ท่านเป็นห่วงใยบ้านเมือง และเป็นห่วงพระสวามีเพื่อที่จะให้ประเทศชาติไทยของเราได้อยู่ได้ ในบทบาทตรงนี้ที่ฉันก็มองเห็นว่าการทำงานของสมาคมนั้นเราก็เล็งเห็นความสำคัญนะคะที่จะเผยแพร่ประวัติศาสตร์ของพระองค์ท่าน ที่จะทำให้สตรีทุกคนได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะทำให้ประวัติศาสตร์ไทยนั้นยังยืนยาวนาน แล้วก็เป็นที่ทราบข่าวหรือเป็นที่ระลึกถึงของคนไทยทั้งปวงนะคะกิจกรรมที่อันนึงน่าสนใจคือมีการบวชสมเณรแล้วทางสมาคมก็เข้าไปดูแลจัดการสมเณรที่เข้าบวชกว่าร้อยรูปนะครับ เข้าไปในจุดต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งจังหวัดใหญ่สารสนเดศพระเรศวร ตลอดจนมีกิจกรรมถอดบทเรียน เรื่องราวเกี่ยวกับศาสตร์พระเรศวร เพื่อให้เยาวชนและก็สมเีนต่างๆ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ รู้หลักการบริหารพระผู้นำของพระองค์ท่าน ตลอดจนที่ผมน่าสนใจมากคือท่านพยายามทำให้เนน ทั้งหลายแหละที่เข้ามาในการบวชช่วงเดือนเมษานะครับ มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดอันนี้อยากให้ท่านช่วยเล่าว่า ทิศทางอุดมการอย่างไรครับที่ท่านได้พยายามเผยแพร่ไปสู่สาณเณรค่ะในการาบวชสมมเณรก็จะขอเล่าก่อนว่าในก่อนที่เราจะมาร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสงฆ์นะคะที่ฉันอยู่ในของพุทธสมาคม พุทธสมาคมจะมีเด็กนักเรียนแต่โรงเรียนต่าง ๆ มาเรียนธรรมะ ในวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์ครบประมาณสักหกเดือน แล้วก็สอบแข่งขันกัน ทีนี้มีอยู่ ส่วนหนึ่งนะคะที่ครูบาอาจารย์ต้องพานักเรียนเนี่ยไปทัศนศึกษา การที่เราจะออกไปดูต่างจังหวัดนั้นเป็นเรื่องที่ไม่อยากจะให้ไป แต่ว่าทุกจังหวัดก็มีความสำคัญในเรื่องประวัติศาสตร์นะคะแต่ของเรามีความสำคัญก็อยากจะให้เด็กในพื้นที่ของเรานะ่ยได้รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลกทั้ง9อำเภอนะให้ท่องแท้ซะก่อน ก่อนที่เราจะไปจังหวัดอื่น ก็ได้รับความสนใจแล้วก็ให้เด็กนั้นรายงานมาว่าได้รับอะไรบ้างแล้วรู้อะไรบ้างอันนี้ครูเขาก็จะเก็บรวบรวม แล้วก็ทำประเมินมาให้เรา ก็ทำให้เด็กได้เรียนรู้ขึ้นมากขึ้นนะคะฉะนั้นก็เป็นห่วงเรื่องอนาคตของเด็กเรื่องกับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ที่จะทำให้เด็กได้ระลึกถึงว่าการที่เราอยู่ทุกวันนี้ เพราะประวัติศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ ทุกพระองค์ที่ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ เอาเลือดเนื้อมา แลกเปลี่ยนกับความเป็นอิสระของประเทศไทยนะคะก็แปลว่าจุดเริ่มต้นตรงนี้ก็ทำให้เวลาจัดบทเนนที่พิษณุโลก ก็ได้ขยายมาสู่กระบวนการของการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชดังนั้นผมคิดว่าจุดที่ทางสมาคมเล็งเห็นว่าทำไมต้องถอดบทเรียน เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับเนน กับเยาวชนต่างๆครับผมส่วนนี้นะฮะเราก็มาเล็งเห็นว่า ผู้ที่จะรับสืบทอดในในวัฒนธรรม หรือประเพณีเนี่ยได้มากที่สุดก็คืออเรื่องของเด็กนะคะ เด็กที่จะมีความจำแล้วก็มีการรู้อะไรเป็นอะไรได้มากที่สุดเพราะเราจะอยากจะให้เด็ก พวกเนี้ยรุ่นหลังๆเนี่ยได้ระลึกถึงตลอดเวลา แล้วก็เลยให้มีการถอดบทเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ เรื่องความเป็นไปเป็นมาของจังหวัดพิษณุโลกว่าเรามีดีอะไรเรามีจุดสำคัญตรงไหนบ้าง ต่รุ่นนี้นะรุ่นนี้ก็จะไปศึกษาที่ศึกษาด้านการเกษตรด้วยของกองทัพภาคที่สาม3เรื่องการเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อ แล้วก็จากนั้นเราก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่วัดจุฬามณีซึ่งเป็นวัดที่พระบรมไตรโลกนาถได้ทรงผนวดไว้ที่นั่น จะทำให้เด็กได้รู้ว่าตรงนี้เป็นบ่อกเกิดของศาสนาที่พระเจ้าแผ่นดินได้อุทิศตนให้มาบทเรียนศาสนาที่นี่ แล้วก็ไปที่ศูนย์พระราชวังจันทร์ อันนั้นรวมประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระนเรศวรไว้ให้ทั้งหมดที่ให้นักเรียน หรือสมณเณรได้เรียนรู้นะคะครับก็อาจกล่าวได้ว่าเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรได้ถูกเผยแพร่ผ่าน พิพิธภัณฑ์พระราชวังจันทร์ แล้วก็หน่วยงานสมาคมสตรีก็มีเป้าหมายสำคัญที่จะผลักดันให้เยาวชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม หวังว่า นี่คือทิศทางหนึ่งมุมมองหนึ่งในการที่จะขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับสมเด็จสวนไปสู่เยาวชน ให้เห็นได้ว่าแม้กระทั่งบวชสมณเณรเรื่องราวของสมเด็จสวนก็เข้าไปอยู่ในกระบวนการของกิจกรรมของสมณเณรด้วย ซึ่งน่าสนใจว่าเรื่องของศาสนาธรรมะต่างๆ การถอดบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบต่างๆ สิ่งที่ถอดบทเรียนกันและน่าสนใจมากเลยนะครับ คือ 1 เหตุการณ์เรื่องของข่าวหลังจากศึก นันทบุรีศึกเรื่องของ ยุทธาถีแล้วเกิดภาวะวิกฤตขุนนางตามไม่ทันต่าง ๆ สมเด็จพระเรศวรเองก็คงพระกิ้วมากในการที่จะรู้สึกว่าขุนนางต่างๆตามพระองค์ไม่ทันก็สั่งประหารชีวิต แต่ปรากฏว่าหลักศาสนาทศพิธราชธรรมมุมมองของความปองดอง และสิ่งที่พระองค์ได้รับการเทศนาและขอโปรดชีวิตต่างๆ ของพระวันรัตในทางหลักศาสนานี่เอง จะเป็นแนวทางให้เยาวชนต่างๆ ได้รับรู้ว่าศาสนาจะทำให้ไปสู่เครื่องกล่อมเกลาจิตใจ หรือพระองค์ก่อนลบต่างๆจะสวดพาหุง มีการถวายเครื่องทรงเป็นพุทธบูชา สิ่งเหล่านี้ได้ถูกสอกแทรกอยู่ในการเรียนการสอน และเล่าเรื่องราวของสัมมเนนโดยสมาคมสตรีนะครับ เรื่องราวเหล่านี้ผมคิดว่ามีความน่าสนใจมากว่าเยาวชนต่างๆสามเณรต่าง ๆ ในเมืองพิษณุโลกได้มีการเรียนรู้เรื่องศาสนาผ่านพระราชประวัติสมเด็จพระสวนอย่างไรแต่แถมอีกนิดนึงนะคะว่า เวลาที่ฉันไปอธิบาย หรือไปเป็นวิทยากรในการที่จะอบรมเด็กเรื่องคุณธรรมจริยธรรมดิฉันก็จะสอดแทรกเรื่องประวัติศาสตร์เข้าไป ให้แต่ละคนแต่ละนักเรียนโรงเรียนแต่ละส่วนนั้น ได้รับรู้ว่าประวัติศาสตร์ของหลายเหล่านั้นสมเด็จพระนเรศวรท่านเป็นองค์ที่มีความรู้ความสามารถมีปฏิทานไหวพริบในการที่จะต่อสู้เพื่อจะเอาแผ่นดิน ไว้ให้พวกเราได้อยู่ดีกินดีทุกอย่างที่ท่านพระองค์ท่านได้มุ่งมั่นตั้งใจเราเป็นเยาวชนของพระองค์ท่านเราต้องรักษาไว้ให้ตราบนานเท่านานนะคะก็ชี้เห็นเลยว่าบทบาทของสมาคมต่างๆ ที่จะช่วยผลักดันให้องค์ความรู้เกี่ยวกับในสวนเนี่ยเผยแพร่ออกไปในมิติต่างๆการอบรมเยาวชนให้มีความรักชาติ ให้เชื่อมั่นในกิจกรรม และอุดมการณ์ของสมเด็จพระเรศวรจะเป็นแนวทางให้สังคมไทยมีความสงบสุข แก่างนี้ขอขอบคุณมากครับผม